ไปครับผม ผมจะไปต่อให้มันจ่ายคืนนะผมพอจ่ายคืนปุ๊บผมบิดเลยนะผมผมหนี ไปครับผม เหลือ 400 แล้วนะถ้ากลับมาคืนทุนแล้วนะผมจาก 2,000 นะ โอ้โหโดดเธอเพื่อนโอเคครับผม ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนด้วยนะผม วันนี้ก็ผม หนุ่มนาเกลือคนดีคนเดิมคนหล่อคนหล่อเฟี้ยคนเดิมอีกแล้วนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune อ๊กนะผมในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะกระเปิมโอเคครับผมเรามาที่ทุน 200 บาท โอ้โห ช่วงนี้เล่นทุนน้อยจัดจ้านนะผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผมและ เพื่อนๆนะ ผมที่จะเล่นตามแม่นาไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับผมถ้าจะเล่นลิงก์อยู่ข้างใต้นะผมอ่ะก็บอกไว้เผื่อมีคนมาถามเล่นเว็บไหนเล่นเว็บไหนกูปรับให้ทุกเว็บเลยแม่งก็ไม่ดูนะผมก็อย่าถามเยอะนะ ผมอยากเล่นถามได้นะ ผมมีอะไรก็ พูดคุยกันได้นะผมก็ผมอยากอ่านเมนนะใครมีสูตรมีเสิร์ชอะไรก็ลองให้มาใช้กันดูนะผม โอเคมาที่ทุน200 จัดไปแล้วผมเบ็ด40เฮ้ยเติมไหมเติมไหม มเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ช่วงนี้ฟอร์จูนออกกับฟอร์จูนเมาส์มันเป็นอะไรก็แตกดีดีนะผม โอ้ ทุน200เบ็ด40แตกมา2,000 10เท่าหนอๆนะครับผม โอ้เลิกหรือดีไหมทุกคน เนี่ย มันเป็นอีซะอย่างเงี้ย ต้นเกมมันก็แตกเอาแตกเอาแตกเอาแตกเอาก็ถ้าเกมเป็นทรงอย่างนี้นะ ผมแนะนำให้รีบเลิกเลยนะครับผมถ้าเล่นได้นะ ก็ มันให้เรามาแล้วเนาะมันก็ดีไปอย่างนะถ้าเล่นต่อมันก็จะมันจะเลิหรือเปล่าวะถ้ามึงเลิกมันก็โดนแดกอะไรอย่างงี้นะผม ก็ตามนะครับผมเล่นได้คนรีบเลิกนะแล้วแล้วเออผมขอบอกนิดนึงนะผมไม่ได้เป็นการโปรโมทหรืออะไรนะก็เว็บที่ผมเล่นนะ ผมเป็นเว็บตรงนะมันเลย เขาเรียกว่าอะไรอะอัตราการจ่ายมันมากกว่าเว็บเอเจนต์นะผมก็แนะนำนะผมถ้าจะเล่นเล่นเป็นเว็บตรงดีกว่าเพราะว่าเรื่องเว็บตรงการใช้เงินเปิดอะไรเงี้ยมันก็ใช้เยอะกว่านะครับผมก็เขาต้องมีทุนในระดับนึงแหละเขาจะเปิดนะก็แนะนำให้เล่นเว็บตรงกันดีกว่านะผมฝากถอนนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ต้องจะเป็นแบบ มึงต้องฝากเป็นหมื่นแบบ สมมติรุณผู้ชมเล่นหลักร้อยได้หลักพันเขาไม่ให้ถอนเงี้ยต้องแบบมึงต้องฝาก 500มึงถอนพันหนึ่งอะกูให้นะผมมันก็มันมีหลายเว็บนะผมก็เขาจะคิดกันแบบนี้นะ แต่ก็ถ้าเป็นเว็บตรงคุณฝากอะไรเล่นอะไรเขาก็จ่ายหมดนะครับก็ก็เหมือนการพนันไม่เหมือนการพนันเลยเลยะอ่านะผมโอเคเดี๋ยวเราจัดไปที่ 10 รอบออโต้ครับผม เมื่อกี้จาก2,000จะหมดตูดแล้วนะผมเห็นไหมครับโดดไหม สังเกตไหมผมว่าจาก 2,000 เมื่อกี้เกือบหมดตูดแล้วนะ เพราะว่าตอนแรกที่ผมบอกไปนะผมถ้าเกมมันจ่ายอย่างนี้ให้รีบเลิกนะผม อ่ะ เป็นยังไงล่ะ กูเตือนเขาแต่กูไม่เลิก คืออะไรกูจะมดดากละเฮ้ย โอ้โหทุน200ผม โอ้โห กลับมาที่จุดจุดเดิมนั่งมนความหวังนั่งน้ำ ตาริน ข้าวปลาไม่ได้กิน ร้องได้แค่นี้แหละ อืมนะครับผมเรียบร้อยครับผมเห็นไหมมันจะดูดไปเรื่อยๆ ถ้าคุณผู้ชมพอมีทุนนะผมก็ถ้าโดนดูดไปอย่างนี้แล้วก็แนะนำให้ไปต่อให้สุดเลยนะผมถ้าไปต่อสุดปุ๊บ มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะผมแล้วแต่เกมนะมันจะคืนให้เราแบบตู้มหนึ่งเลย ถ้านั้นนะไม่เลิกโดนแน่นอนนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปต่อนะจริงๆกำไร400นี่ก็กำไรนะผม5บาทส0บาทก็กำไรหมดนะ จริงก็ควรเลิกตั้งแต่2,000แล้วแหละ อืมไปครับผม ผมจะไปต่อให้มันจ่ายคืนนะผมพอจ่ายคืนปุ๊บผมบิดเลยนะผมผมหนีไปผมเหลือ400แล้วนะถ้ากลับมาคืนทุนแล้วนะผมจาก2,000นะโอ้โหโดดเธอเพื่อนเฮ้ยโดดแล้วโดดแล้ว ไม่เอาส้มไม่เอาส้มเบื่อแล้วเบื่อแล้วเออประทัดก็ไม่เอาอืม เพื่อน เพื่อน นั่นไงเออนั่นแหละเพื่อนสวยงาม อืม อืมเอาเติมเลยครับปู่ยิปปี้ยิปปี้โอ้ขาดไปตัวเดียวเลยนะผมโอ้ยจะได้คูณสิบอยู่เลยอ่ะจะได้คูณสิบอยู่เลยอ่ะโอ้ คูณสิบนี่สองหมื่นสามหมื่นเลยมั้งเนี่ยสองหมื่นสองพันแปดป่ะสามพันหกเนี่ยถ้าได้ตัวหนึ่งสามสี่หมื่นเลยแล้วผม โอ้ยาโอเคไม่เป็นไรได้เกือบสี่พันก็พอใจนะผม ก็ได้น้อย ก็เอาเหอะไม่น้อยแหละจริงสามพันนะผม โอเคขอจบที่ 3,900 เลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะ ผมและเดบุกระดิ่งติดตามเขาจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ